หือเหม็นใช่ได้ แต่ก็เป็นกลิ่นที่มีเสน่ห์ดีนะ โอ้เหมือนยังเหลือในท้องอีกเยอะแฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย คือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ย มันก็จะช่วยให้เห็นคลิปง่ายขึ้นนะครับ หรือถ้าอยากช่วยให้เรามีตังกินข้าว เพื่อทำคลิปต่อไปก็ ก็ช่วยกดซุปเปอร์แตงเพื่อให้เงินพวกเราหรือไม่ก็ซื้อสติกเกอร์ก็ได้นะครับ แต่ถ้าไม่กดอะไรเลยแล้วก็